เรามาดูกรณีการกระทำผิดจริยธรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความถูกต้องกันนะคะ ซึ่งจะพูดในเรื่องต่างๆ ดังนี้ค่ะ การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ การสร้างความน่าเชื่อถือเทียม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การหลอกลวง การเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่มีแหล่งที่มา